วัสดีท่านผู้ชมวันนี้เรามาทำคลิปกัน เนาะสำหรับแบบนี้ถ้าฝนตกก็ขอโทษด้วยนะครับ เนื่องจากเออฝนข้างนอกมันตกจริงนะเฮ้ยดันใหม่เอ็มปีเขาเห็นหรือว่าด่านด่านจรวดที่หนูชอบเลยพี่เจียเอ็มปีบอกเลยว่ามันมีอัปเดตใหม่อยู่นะปีตรงนี้ดีกว่าปีไม่ชอบปีเอ็มปีมันมีโควิด -19 เลยนะเราบอกให้เหรอใช่ อัปเดตใหม่อะเฮ้ยเข้าไปในยานอวกาศดีกว่า ฉันได้นั่งยานอวกาศนะเอ้ยยานอวกาศมีก็อี้ให้นั่งเนี่ย เอ้าทำไมมัน ตอนนี้อยู่ที่เดิมซูรามิไอ้นวาซูรามิปุ่มอะไรเนี่ยเอ้ย ขึ้นมาแอมปีจะซูแอมปีขึ้นมาบนยานเร็วบอกว่าว่าสะพานเข้าไปในยานอ่ะ เดี๋ยวก่อนนะทำไมรู้สึก ล็อกอาชีพเมนโอ้ยนงวาไม่รอฉันเลยหรอไม่นะฉันอยู่ที่อยู่ที่สูง แล้วก็ตายน้องวาน้องวากำลังอยู่ที่ไหนฉันไม่น่าปีนสะพานไปหาแกเลยเฮ้ยจะตายบนแกเลย ก็นงวาเจอปุ่มปุ่มอะไรก็ไม่รู้นงวาก็เลยลองกดดูดิเผื่อมันกดได้ กดได้จริง และด้านมันเป็นปุ่มปล่อยจรวด ายดีกว่าเออตาย เอ้ยอย่าตายเอ้ยน้ำมันไม่ตายว่ะ แต่น้ำมันตกแมปมาเด้ถ้าตกแมปก็เออตกแมปตตกแมปตรงนู้นเลยขึ้นแดนอวกาศตกแมปตายเลยเนี่ยเต้นท่าใหม่ดูซิว่ามีใครรอด หดคนไหวมาดูสิว่ารอบต่อไปจะเป็นอะไรอีโอบัมบัมเอ้ยเอานั่นไงซูโรมินอน่นน่ะซูโรมินั่นน่ะเอพิเกมนามาบักแล้วอ่ะ ขอออกใหม่แล้วเข้าใหม่ได้ป่ะ อะไรแกเนี่ยฉันออกแบบนั้น ผมก็ขอเสียเวลาแป๊บหนึ่งนะครับ อ่านได้ผู้ชม เข้าหนักมายังอ่ะ ยังเลยอ่ะกำลังกดเข้าอยู่กดเข้าแล้วอ่ะนวทันใช่ไหม สียงฝนตกดังมาก เออ คือแบบ ถ้าไม่จำหน้าได้ยินแล้วอะไรแบบเนี้ย อะไรอ่ะ ถ้าไม่จำหน้าได้ยินแล้วอะไรแบบเนี้ย อุ้ย เฮ้ย เอ็มพีดันนี่เอ็ม ลือกจานนะคะท่านผู้ชปวดกดร้อนเอ็นไปเห็นนวานไว้ตอนนี้นวาตายแล้วเอ็นไปยานนวาบินบินบินบินออกนอกแบบไปตายแล้วอ่ะปีเอ้ยไมอยากขึ้นยานนะมาแก้นวาบินออกนอกแบบไปตายเลยอ่ะเดี๋ยวนวานจนมาทุกคนไปตายเหรอ และไม่ขึ้นยานแล้วปีอยากไปขึ้นนะ ไม่งั้น บอกเลยว่าปีต้องตายแน่เลยอ่ะ กดไลค์นึงหนึ่ง แมปต่อไปจะเป็นแมปอะไรเรามาลุ้นกัน เอมีว่าแมปต่อไปจะเป็นแมปอะไรอ่ะโอ้โหแบบนี้ เมกมาปะอ่อฉันตายคนแรกเลยอ่ะ จริงเหรอใายฉันตายคนที่สองร้อย นูอยังไม่ทันตายเพราะอะไร ตอนนี้ก็แบบฉันกระโดดลงน้ำแบบมันดูกันว่าเมฆมืดบ้าไม่ไม่มืดจะปานอ้าว งอน งอน งอนมันเหนื่อยว่ไอ้ทายแกชวนฉันมาเล่นกี่นาทีแล้ว เอ้ยฝนมันมันมันดังขึ้นด้วยไอ้ทายนายชวนชวนฉันมาเล่นแบบนี้กี่นาทีแล้ว เออไม่รู้อ่ะ ยอมยังแปดนา านาโดเหรอซึนามิซึลามิจะทำไงได้ล่ะขึ้นชั้นบนสิเฮ้ยขึ้นชั้นบนงั้นขอไปชั้นขึ้นซึลามิหน่อยนะวัดกันเลยอันแล้วเพื่อนมันขึ้นชั้นบนไปตรงนั้นได้ไงวะเพื่อนปีนหลังคาไม่เห็นมีด้านอ๋อด้านหลังมีให้ปีนอยู่ไม่เห็นมีอะไรมา งด้วยอ่ะนี่ขึ้นนีก็่าดูบินสัตวนมันพังแค่ด้านล่างเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดอ้าายมันอกระโดดว่ายน้ำไปซิลปีไม่โดนซิลปี พีมาจับ เราปิดคลิปกันพร้อมกับท่านซูลรเมซูลรเมทำหรัววันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแกอย่าลืมกดไลค์ให้ถึงหนึ่งพันซับเอ้ยหนึ่งพันไลค์ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะตอนนี้เอ้ย กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้ออกมา ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายบายบาย จุ๊บจุ๊บจะไม่หลงบายบาย จุ๊บจุ๊บ